l u k า3 6 9 c o m ที่ทุกเกมไม่ผ่านเอเจนต์หรือนายหน้าที่สุดของเว็บตรงอันดับหนึ่ง ระบบมาตรฐานสากล ระบบฝากถอนออโต้ทำรายได้ 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดครั้ง ระบบเสถียรไม่มีสะดุด รวมครบทุกเกมฮิตจากค่ายดังชั้นนำทั่วโลก ส่งตรงถึงมือคุณไม่มีการล็อกยูสและระบบสมัครที่แสนง่าย ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกับทางลูก้า 369 ขั้นตอนแรกให้ท่านคลิกลิงก์คอมเมนต์ใต้คลิป ต่อไปให้ท่านคลิกคำว่าสมัครสมาชิก เสร็จแล้วให้ท่านกรอกเบอร์มือถือ แล้วรอรับรหัส OTP ผ่านทาง SMS ข้อความ พอกรอก OTP เสร็จแล้ว ต่อไปให้ตั้งรหัสพิน4หลัก เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง พอมาถึงหน้านี้ให้ท่านกรอกชื่อนามสกุลและเลขบัญชี ให้ตรงกับข้อมูลของท่าน ต่อไปพอถึงหน้านี้ให้ท่านเลือกรับ หรือไม่รับโปรโมชั่น กับทางลูก้า 369 พอเลือกเสร็จแล้วให้ท่านติ๊กถูกว่าฉันยอมรับ เสร็จแล้วกดถัดไป พียงเท่านี้ท่านก็สามารถเข้าไปเล่นหน้าเว็บไซต์ของเราได้แล้วครับ